สำหรับประโยค我还有一个问题แปลว่า ยังมีคำถามอีกหนึ่งคำถามหรือขอถามคำถามอีกหนึ่งคำถามคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่า一个แปลว่าหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่าง ในที่นี้คือหนึ่งคำถามคำว่า问题แปลว่าคำถามหรือปัญหา สำหรับประโยค请说吧 แปลว่าเชิญพูดได้เลย